เขาตีเพิ่มเป็นผู้สาวคอยคอยกินจอบลอยกับเพิ่นเลยมากองซื้อเลี้ยงในน้อยเคยเอาหัวสนเฝ้ากันสองคนเปุกสบตาบอกหูดอกนาว่าน้องติดเมียเพิ่น าตัวผู้เฮาคิดนอดเสียดดยอ้อมกอดแม่หนูสู้เพิ่นกันหูเตกี้สิบอไปไกลสิบอลำไหลดูเขาเมียเพิ่นบ่ต้องประเชิญกับสิ้นก่อ เดหัวใจเด็ผู้สาวโตเป็นเมียเป็นเสียดายคำกอดอ้อนที่ถือเบาต่อกัน จากมือนั้นจนมาหอดมือนี้จนที่อยากอายคนใส่บกบนเมียเขาผู้สาวมีติ่งบา เขาซ้ำซ้ำมีได้บ่เศร้าเลิกติดต่อเดินคนรักทางหูไปถึงใสอายไปถึงหันเมยอดที่วันเทพธิดากองทางเลือดตนอายบางบ่ทนจอบทาง ใจดีหัวใจเด็ผู้สาวโตเป็นเมียเป็นเสียดายคำอดอ่อนที่คือเบาต่อกัน จากมือนั้น จนมาหอดมือนี้จนที่อยากอายคนใส่บกคนเมียเขาผู้สาวมีติ่งบา เขาเศร้าซ้ำนี้ได้บ่เศร้าเลิกติดต่อเตือนคนรักทางหูไปถึงใส อายไปถึงหันในยอดที่วันเทพธิดากองฟางเลือดตนอายบางบ่ทนจอบทาง